เออมาถึงดอกแรกก็ไหลเลยว่ะเช็ดโค้งมาป่าเอ เอ้ยมาถึงเอมันก็ไหลเลยเว้ยสวยงามผมไปยังไงกันต่อโอ้โหนิดนึงได้อยู่ได้อยู่ถือว่าเปิดมาดีถือว่าเปิดมาดีเอาหน่อยนะเว้ยกระทิงขอแบบไหลๆนะเพื่อนโอ้โหฟีสปินมาทำไมวะเนี่ยจบเลยฟีสปินมาขัดนี่จบเลยนะ เออ สวยงามอินซีกับเอมาจังหวะนี้ไปยังไงดีครับผมไหลไหลไปหรือเปล่าว่ายังไงไหลไหลไปเพื่อน สวยงามอินซีไหลไปต่ออย่าไปหยอง อย่าไปหยองอย่างนั้นแหละสวยงามว้าวว่ะส่งมาดีเพื่อนส่งมาดีอยู่นะส่งมาดีอยู่นะ อินซีไหลรัวรัวผม อินซีไหลโอ้โหจะหยุดสะกอนคูณแปดไปดอกนี้น่าจะรางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตอยู่ก้อนใหญ่ก้อนโตไป656 บาทชิดเคสซูเปอร์เมกาไปเลยว่ะมาถึงก็ซูเปอร์เมกาไป600กว่าบาทเลยนะจะกำไรแล้วเกือบกำไรแล้วเว้ยขออีกหน่อยมาขออีกหน่อยมา อุ้ยฟีสปินขาดตัวนึงไม่งั้นนะมึงฟีเนฟีไปแล้วอย่าเพิ่งเงียบอย่าเพิ่งเงียบขออีกหน่อยหนึ่งสวยอินซีมาอีกแล้วเมื่ออินซีมาอีกแล้วนะ จังหวะนี้น่าจะกำไรแล้วนะผมโอ้โหแต่ไม่ไหลวะไหลไหลไม่เท่าไหร่ แต่ก็รางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตอยู่ก้อนใหญ่ก้อนโตอยู่นะครับผม342บาทเนี่ยกำไรแล้วกำไรแล้ว เอาเรื่องไว้เอาเรื่องไว้ เคด้วยมาต่อจังหวะนี้ว่ายังไง เออแล้วมันไหลด้วยไงประเด็นแล้วมันไหลด้วยไงคูณ11ไปแล้ว คูณ11ไปแล้วจังหวะนี้หมับเข้าให้ไปนะ100กว่าบาทวะ154บาทได้อยู่ได้อยู่ผมสปินสุดท้ายว่าไงโอ้โหหมดกอกไปแล้วหรือเปล่าซีสปินมึงมาทำไมนี่อ่ะมึงมามันก็ไม่เคยเข้าไป้กูล็อกเกมเนี่ยนะแตกไปพันสองนะไม่รับซื้อไปเจ็ดร้อยกว่าถือว่าเอาเรื่องอยู่นะครับผมไป ขอยนิดนึงแล้วกันมะขอยนิดนึงไหมผมว่าขอยนิดนึงดีกว่าจัดไปสักดอกหนึ่งนะเบ็ดยี่ไปเลยแล้วกันอย่าไปหยอง มาอุ้ยแต่ไม่พอว่ะเป็นยี่พันห้าเลยว่ะได้แต่เป็นสิบอ่ะ่อนมาเป็นสิบเหมือนเดิมนี่นะก็นะฮะถ้าเ่อนคนไหนสนใจตามผมมาเล่นนะครับนะสามารถตามผมมาสมัครสล็อตในเมนที่้างหมดไว้ได้เลยนะครับผมสมัครฟรีไม่ผ่านเอเย่นนะเพื่อนจัดไปผมรับวอลเล็ตด้วยนะเพื่อนนะมามามามาอย่าทำให้พี่ผิดหวังนะอุตส่าห์มาเสี่ยงดวงกันต่อนะรอบนี้ เอออินซีมันมาอีกแล้วว่าอินซีมากับเคด้วยว่าจังหวะนี้แต่ยังไม่มีตัวคูณเลยขอไหลยาวๆนะถ้าตัวคูณน้อยๆแบบนี้ขอไหลยาวๆโอ้โหยาวไหมล่ะมึงยาวไหมล่ะมึงมาถึงปุ๊บหยุดปั๊บเลยไอเช็ดโคกเฮ้ยตัวแพงตัวแพงแต่ไม่เข้าเสียดายเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยเอ้ยชิปหายรู้สึกว่าจะเงียบๆแปลกๆนะเมื่อนคิวโอ้โหคิวก็ไม่เข้าอีก นี่คิวมาเข้าดอกนี้แทนแล้วไปยังไงกันต่อดีครับผมจังหวะนี้ ไหลๆไปเลยหรือเปล่าสวยงามคิวไปต่อเพื่อนไปต่ออย่าโอ้ยได้อยู่วะได้อยู่วะได้อยู่ว่ะได้วะยังไม่หยุดยังไม่หยุดนะไปต่อไปต่อขอคูณสิบอะไรเงี้ยคูณสิบอะไรเงี้ยเออจัดไปครับผมไหลๆไปยาวๆไหลๆไปยาวๆอย่างนั้นไหลคิวสวยงามอารามแท้แลตะลึงครับผมจัดไปดีได้อยู่คูณแปดไปดอกนี้ รางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตนะรางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตสองร้อยห้าสิบหกบาทโอเคอยู่แล้ววะเออดีกว่าไม่ได้อะถือว่าเก็บโตคูณไปนะ เลยกสองสปินเท่านั้นว่ายังไงอย่าเพิ่งหมดกองเพื่อนมา เอาหน่อย เอาหน่อยคิวนั่นแหละคิวสวยงามผมไอคิวมันมาอีกแล้วไอคิวมันมาอีกแล้วคิวมันไหลๆไปเพื่อนคิวไหลๆไปอย่างนั้นแหละแจมแมวครับผมไปยังไงกันต่อจังหวะนี้แล้วคิวมาต่อแบบต่อเนื่องแบบไม่หยุดไม่หย่อนนะ คิวมาต่อแบบต่อเนื่องแบบไม่หยุดไม่หย่อนจัดมาสวยงามผมไปอีกนิดนึงมาอีกนิดนึงนั่นแหละคูณ13 ไปแล้วจังหวะนี้ว่ายังไงกันต่อโอ้โหคูณ13 น้ำหมับเขาให้ดอกนี้น่าจะได้อยู่ผมน่าจะได้อยู่เมกะไป 364 บาทเออเอาเรื่องอยู่เว้ เกือบกำไรแล้วเกือบกำไรแล้วนิดนึงไหมเอาโหหมดแล้วนี่วะาได้มา736ก็ขาดทุนไปนิดหน่อยแต่ก็โอเคอยู่นะมานะวันนี้ก็ได้กำไรมา3 0 0กว่าบาทก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับผมโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหลังใจให้ผมกันด้วยนะครับในใครตามผมมาเล่นนะครับสามารถตามผมมาสมัครสล็อตในมินที่ฝากหมดไว้ได้เลยนะมานะมีโปรลับให้ตลอดเช่นเคยนะครับผมสมัครตรงไม่ผ่านเอเย่นรับบอลเล็ตด้วยนะครับว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเพื่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ